อุตสาห์พากินนะคะเช้าวันนี้เช้าวันนี้ของเราคือนาคิโมของเขาอะแม่ของทีมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นมื้อเย็นของเราจะเป็นมื้อเช้าของเราใช่ค่ะแล้วเราก็หนึ่งอาทิตย์ยังปรับไม่ได้นอนไปกี่โมงมาตื่นไปกี่โมงอะงงมากเมื่อกี้นั่งแล้วนอนหลับโอ้โห เวียดนามพริกที่ปากเธอมั้งดูสีปากสวยนี่แต่งตัวไม่ได้ออกไปไหนนะคะแต่งตัวอยู่บ้านแต่งตัวทำกั้านี่มใชิอนมาสลยสวยมากถ้าไม่สวยผมไปซื้อมาเนาะนี่นะคะการปรุงของเราก็คือใส่เบคอนไปด้วยมั้งเห็นนะคะคือเป็นข้าเหนเหมูสักตอนนี้เราก็ใส่กับปลาเพิ่มที่มัสักจักนิ้ง ายไปเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องให้เรารู้ว่ารสชาติเราที่เรากินเป็นแบบไหน อันไหนไข่ใส่อันนี้เหรอ ียงกันว่าทำหมูทอดหรือทำไข่เจียวก่อนดีนี่เลยนี่เลกินอะไรคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ กระเทียม วิธีปอกกระเทียมง่ายๆนะคะ ทียมบอกได้ง่ายเห็นไหมโอ้โหฟองหนักแล้วก็ไหวเดี๋ยเพียบเราคงกิน นมมากแล้วแม่ก็ทอดดิเนี่ยเราก็แบ่งหมูครึ่งหนึ่งที่เราหมักเอาไว้นะคะเอามาไว้ในครกนี่ เอาน้ำจากกระเทียมออกมาให้หมดพราไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะ เสียดาย เสียดายของที่มันอร่อยคือน้ำจากกระเทียม 来了。 ให้หมูหนานะแล้วเดี๋ยวกดรูตรงกลางนะทำแบบโดนัทนะยากเหรอแม่โอ้ยอะไรต้องกดรูตรงกลางได้หรอถ้ารูตรงกลางอ๋อถ้าเป็นก้อนเล็กๆ ก็ไม่ต้องนึกว่าชิ้นใหญ่ๆเอาชิ้นใหญ่ไหมทำเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวไปเป็นรูปหัวใจ ได้อย่าขวางนะไม่ไม่ไม่เกรียม เป็นแม่อุตสาห์อดทน อุตสาหกทรเป็นคนเรือนเนี่ยฝันต้องเอาไว้เนี่ยตบๆเอามือออก เนี่ยฝันจะได้ดูน่ากินนะลูกเนี่ยหัวใจใครละทางอย่างเงี้ยอ้าวแม่บีจะแบบไม่เป็นรูปหัวใจเลยอ่ะเร็วๆเร่งไฟอีกนิดนึงไปเรื่องของเรื่องคือแม่หิวนิดเดียวพอ